นะเอามาแนะนำเพื่อนๆ นะ ดูให้สนุกก็พอนะท่านผู้ชม ถือซะว่าผมมาทำคอนเทนต์นะอ่ะไปตอนนี้บวกหมื่นห้านะเอามาดิหนึ่งพันห้าร้อยโอ้โห เอา เรื่องเพิ่งเตกนะคุณห้าครับผมท่านผู้ชม โอ้แบบนี้ต้องหยุดแล้วครับผมท่านผู้ชมมาพอแล้วนะครับ เพียงพอแล้ว พอเพียง ใครจะไปต่อก็ไปแล้วผมไม่ไปครับ ผมไปเลยจ้านะครับไม่ไปเด้อบอกก่อนนะฮะโอ้โห อืมหนึ่งหมื่นอืม โอ้โห มาดนตรีนี่ชัดเจนเหลือเกินนะท่านผู้ชม นะ ภาษาจีนนี่มาก่อนเลยท่านผู้ชมฮะกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ผม อยากเป็นทางการอีกสักครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ เฮียต้นสเตตฝาดมาแล้วจ้า นะ สวัสดีเพื่อนๆทางด้านสปปเราด้วยนะ เพื่อนบ้านของเรา นะ เข้ามาจอย เข้ามาดู เข้ามาชมกันนะครับ ขอบพระคุณทุกการสับสไครต์ทุกการติดตามนะครับ เดี๋ยวกล่าวขอบคุณก่อน เพราะว่า อะไรฮะท่านผู้ชมฮะในช่องทาง YouTube เองเนี่ยก็เป็นอันนี้ผมบอกตรงว่า ก็เป็นหนึ่งรายได้ของผมเหมือนกันนะครับช่องทางรายได้เนาะถ้าเกิดว่าไม่มีท่านผู้ชมทุกท่าน ไม่มี FC แฟนคลับทุกท่านนะเฮียต้นไม่มาถึงวันนี้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องขอบพระคุณจากใจจริงๆนะครับอ่ะโอเคกล่าวทักทายสักนิดหนึ่งเออท่านผู้ชมฮะผมเอาพูดถึงเรื่องอากาศนิดหนึ่งท่านผู้ชมอะช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นนะทั้งฝุ่นทั้งเย็นเอ๊ะอะไรวันหนึ่งนี้มันหลายฤดูเหลือเกิน นะครับบางทีนี่ปรับปรับตัวไม่ทันนี่บางท่านนี่ไม่สบายเลยนะ ผมเองก็เนี่ยนะเหมือนภูมิแพ้ขึ้นบางทีเนี่ยโอ้เสียงแบบคัดจมูกจัดๆเลยอะท่านผู้ชมนะครับไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะฝากสักนิดหนึ่งนะครับในเรื่องสภาพอากาศนะโอเคฮะมาที่เกมมาจองเวสองท่านผู้ชมวันนี้หน้าตักผมมีอยู่ที่ 1879ฮะนะครับเรื่องซื้อฟิสปินไม่มีนะบอกก่อนนะเกมนี้นะ ซื้อฟิีสปินไม่มีนะครับ เสียใจด้วยฮะมีแต่ดันเบ็ดสู้ได้เบ็ดสูงๆเอาผมกดให้ดูเนี่ย ดันได้ถึงเบ็ด 1,000 นะฮะดอกแล้ว 1,000ท่านผู้ชมคิดดูว่าจะบ้าจะบอแค่ไหนอะแค่นั้นแหละนะครับจริงๆเนี่ยถ้าผมได้กำไรเยอะๆ ผมอยากดันให้ดูนะ สักแบบลงทุนเลยสักหมื่นเนี่ยถ้าแตกมาทีนึงคือโคตรคุ้มนะ มีโอกาส 7 8 หมื่นนี่แตกให้เห็นนะครับสำหรับเกมมาจองเวีย มีโอกาสจริงๆนะนี้ผมพูดจริงเลยนะครับถ้าดันเบ็ดพันนะ เออ นะครับ แต่ว่าวันนี้นะขอตัวก่อนนะ ยังใจแป้วอยู่ เพราะว่า ทุนไม่เยอะมาแค่หมื่นหนึ่งอ่ะปรับไปที่เบ็ดร้อยสี่ห้าหมื่นเดี๋ยวว่ากันน้ำชมล้างหน้ากระดานไป อ่าโอ้โหเลขกสวยด้วยตองห้าห้าร้อยห้าสิบห้าถ้ามีแววดีมีแววอร่อยเนี่ย ผมดันแน่นอนฮะ เพราะว่าทางสู้มีอยู่ไม่อยู่ทางเดียวนะ ดันขึ้นดันลงอ่ะเอาง่ายนะเล่นกับเบ็ดนะ วยบอกแล้ว มาจนได้ครับผมคอมโบนี้ไปนะสามพันสามร้อยฮะนะ เป็นหนึ่งร้อยนะ แต่ขนาดนี้ก็ถือว่าสมน้ำสมเนื้อฮะ ไม่มากเกินไปแล้วก็ไม่น้อยเกินไปนะกำลังดีนะ โอ้โห แถวเต็มมาแล้วจ้ะแม่แปดร้อยสี่สิบเอาเรื่องเบื้องเต้คูณสามว่าไงจ้า เออไปดิครับผมเลยสามพันแตะไม่ถึงนะสองพันเก้าร้อยหกสิบห้าท่านผู้ชม มาต่อเนื่องที่เพจร้อยเดี๋ยวเอาเรื่องในแบบนี้ ดันสู้ดีกว่าอ่ะท่านผู้ชมฮะแบบนี้ผมน่าจะดันสู้ดีกว่านะโอ้อยากจะซื้อฟิสปินได้เลยเกินนะปรับไปที่เบ็ดสองร้อยท่านผู้ชมฮะผมบอกเลยนะว่าไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามนะครับให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาก็พอนะ โอเคไหมมาไปฮะสิบหมุนนะเดี๋ยวมาดูกันนะ ผมกดในโหมดเทอร์โบนะจ๊ะ ยังไงอือหืออามา ก็ได้เพิ่มขึ้นมานิดหน่อยนะเบสสองร้อยจริงๆอ่ะผมถือว่าแตกรางวัลไม่เยอะนะ เพราะเราเล่นเบสสองร้อยนะฮะ ท่านชมอย่าลืมนะสิบหมุนเนี้ยสองร้อยนี่หมดเลยนะสองพันเนี่ยนะครับ ก็แตกสิบพันห้าก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะ ยังไม่น่า ยังไม่น่าว้าวเท่าไหร่อ่ะเอาง่ายๆยังไม่ว้าว พันสองจ้ามาเออเอออ้าวอ้าวเริ่มดีเริ่มดี เริ่มดีมา มาชิ้าหนึ่งสองสามยังเข้าอยู่แถวสองแปลงร่างเป็นวายว่าไงจ้ามาแค่ร้อยเอาเรื่องเพิ่งเตะอ่าเริ่มเยอะครับผมท่านชมมาห้าพันห้าร้อยยี่สิบจ้าเบ็ด้อยนะท่านชมมาไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามด้วยประการทั้งปวงนะครับผมให้ดูเพื่อความสนุกความบันเทิงเอาก็พอให้คิดอย่างนี้ท่านชมมาให้คิดว่าเฮต้นมาอ่ามาทำคอนเทนต์ให้ดูสนุกสนุกแล้วกันมาเล่นเกมให้ดูสนุกนะครับ อาจจะมีเทคนิคดีๆ นะ เอามาแนะนำเพื่อนๆนะ ดูให้สนุกก็พอนะท่านผู้ชม ถือซะว่าผมมาทำคอนเทนต์นะอ่ะไปตอนนี้บวกหมื่นห้านะเอามาดิหนึ่งพันห้าร้อยโอ้โหเอาเรื่องเพิ่งเตกนะคุณห้าครับผม ท่านผู้ชม โอ้แบบนี้ต้องหยุดแล้วครับผมท่านผู้ชมมาพอแล้วนะครับ เพียงพอแล้วพอเพียง ใครจะไปต่อก็ไปแล้วผมไม่ไปครับผม ไปเลยจ้านะครับ ไม่ไปเด้อบอกก่อนนะฮะโอ้โห อืม หนึ่งหมื่นเอ้ยไม่ใช่คอมโบนี้สองหมื่นฮะสองหมื่นแปดร้อยฮะสองหมื่นแปดร้อยสี่สิบฮะอ่ะโอเคครับผม พอเท่านี้แหละท่านผู้ชม ไม่ไปต่อแล้วนะ ใครจะไปก็ไปเด้อนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับ ผมขอบคุณทุกเสียงทุกทุกสายทุกการติดตามทุกช่องทางของฮิตต้นในกลุ่มแอปแบนก็ดีนะครับ หรือทางช่องทาง YouTube นะอยากให้ฮิตต้นเล่นเกมไหนให้ดูนะครับบอกมาได้เลยนะบอกในกลุ่มแอปแบนก็ได้นะครับ หรือว่าในช่องทาง YouTube คอมเมนต์หรือจะหลังไม้นะข้อความมาก็ได้นะยินดี นะครับที่จะจัดให้แน่นอนนะครับไม่เคยคัดใจจัดให้ตลอดอยู่แล้วนะครับว่าจะเกมไหนบวกนะเกมไหนดีเกมไหนเด่นเกมไหนดังนะครับ เราพร้อมที่จะไปลงโตกันตรงนั้นแหละท่านผู้ชมนะครับพูดพร่ำเพลงไปยัยนะ วันนี้ก็ผมขออนุญาตถอนออกก่อนแล้วก็เดี๋ยวเหลือแต่บัญชีไว้หกพันมาลุยต่อผมยังอยู่ที่เกมมาจงเวสองแน่นอนท่านผู้ชมฮะมาจงเวนะมี 2 เกมนะมีมาจงเวธรรมดากับมาจงเวสองคือมันเป็นเหมือนเเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นตัวไมเนอร์เชนนะครับของเกมมาจองเวก็เขาก็ทำภาพสวยขึ้นอะไรประมาณนี้แหละแค่นั้นเองนะครับส่วนในเรื่องการแตกเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันมากหรอกเพียงแต่ผมชอบนะ ในเสียงของเกมแล้วก็รูปภาพนะตัวกราฟิกต่างๆมันสวย ผมก็เลยชอบเล่นมาจองวีสองมากกว่ามาจองวีหนึ่งตัวมาจองวีหนึ่งมันก็เป็นตัวเบสิกอะนะตัวที่ 2 มันก็ภาพสวยขึ้นนู่นนี่นั่นขึ้นเขาพัฒนานั่นแหละนะครับเป็นตัวเลือกให้เรานะโอเคนะพูดพร่ำทำเพลงไปเยอะแล้วท่านชมรำคาญแล้วแหละ นะครับโอเคเดี๋ยวผมถอนออก4ี่หมื่นแล้วก็เดี๋ยวเหลือติดบัญชีไว้หกพันห้าร้อยสิบสี่ตรงนี้ เดี๋ยวมาลุยต่อกับเกมมันจงไวสองฮะสักคู่เดียวครับผมท่านผู้ชม